มหาการุณิโกนาโทอัฏฐายาสับปานินังโอเรตวะปารมีสับบาปโตสัมโมทิมุตมังเอเตนะสัจวเจนะมาหุนตุสับุปัตตวะมหาการุณิโกนาโทหิตายาสับปานินัง ภูริทวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโมทิมุตตมัง เอเตนะสัจวัจเจนะมาหุนตุสัพพุปัตตวามหาการุณิโกนาโทสุขายาสัพปานินังภูริทวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโมทิมุตตมัง เอเตนะสัจวัจเจนะ มาหุนตุสะปุปัตตวา